สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้า พระบัญญัติสิบประการเป็นพระบัญญัติที่พระเจ้าทรงให้ไว้เพื่อเป็นมาตรฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยที่ในพระบัญญัติสิบประการนั้นเป็นหัวใจสำคัญของบัญญัติคำสอนต่างๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล ของศาสนาคริสต์เราพบพระบัญญัติสิบประการจากพระธรรมอพยพบทที่ 20 ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 17 ซึ่งมีใจความสำคัญดันต่อไปนี้นะครับอพยพบทที่ 20 ข้อที่ 1 ถึง 2 เขียนไว้บอกว่า พระเจ้าตรัสพระพจนะทั้งสิ่งต่อไปนี้ว่า เราคือยาเวพระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากเดนทานะครับ พระคัมภีร์ตอนนี้เขียนไว้บอกว่าพระเจ้าได้ทรงนามคนอิสราเอลออกจากอียิปต์จากการเป็นท่าน ดังนั้นต่อจากนั้นไปนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าพระเจ้าแนะนำบัญญัติต่างๆ ให้เขาประพฤติปฏิบัติ หรือดำเนินชีวิตตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบัญญัติเหล่านี้เป็นบัญญัติสำหรับผลพลายของพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่ให้รอดจากความบาปแล้วหลายๆคนเข้าใจผิดว่าบัญญัติเป็นกฎเกณฑ์ควบคุม ทำให้เราขาดอิสรภาพ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ และหลาย ๆ คนก็เข้าใจผิดว่า พระเจ้าให้บัญญัติเพื่อให้มนุษย์ หลุดพ้นจากความผิดความบาป เพื่อจะเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม ซึ่งอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน เพราะว่าพระคัมภีร์ตรงนี้ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า พระเจ้าไถ่คนของพระองค์ออกจากความผิดความบาปออกจากการเป็นทาสแล้วพระเจ้าจึงให้บัญญัติของพระองค์ให้กับเขาในการดำเนินชีวิตตาม เพราะฉะนั้นบัญญัติ ไม่ได้มีไว้สำหรับคนบาป เพื่อให้เขาเป็นผู้ชอบธรรม แต่มีไว้สำหรับผู้ที่พระเจ้าไถ่ออกจากบาปมาสู่ความชอบธรรมแล้วเท่านั้น บัญญัติข้อที่หนึ่งเขียนไว้บอกว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา พระเจ้ากล่าวไว้บอกว่า อย่ามีพระเจ้าอื่นใด นอกจากพระองค์เองเท่านั้น บัญญัติข้อนี้ฟังดูเหมือนกับว่า พระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีพระอื่น จำกัดสิทธิเสรีภาพของเรา ดูเหมือนพระเจ้าใช้อำนาจเผด็จการ แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะมันมีเหตุผลในพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้ว่าทำไมพระเจ้าจึงบอกให้พลพระของพระองค์ มีพระเจ้าเป็นพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ต้องการให้มีพระอื่นเพราะอะไร ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สี่ข้อที่สสามิบห้าและสสามิบเก้าได้เขียนไว้บอกว่า ที่ได้ทรงสำแดงเกตท่านนั้นก็เพื่อท่านจะทราบว่า พระยาเวทรงเป็นพระเจ้า นอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลย ข้อ 39 ดังนั้นจงทราบเสียในวันนี้และตรึกตรองอยู่ในใจว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดินเบื้องล่าง ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลย เพราะคัมภีร์ตอนนี้กล่าวไว้บอกว่าพระเจ้าที่แท้จริงที่เป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก นั้นมีองค์เดียวเท่านั้น ไม่ได้มีหลายองค์ เมื่อเป็นเช่นนี้ พระเจ้าจึงไม่ประสงค์จะให้พลพระของพระองค์ไปมีพระอื่น ซึ่งไม่ใช่พระที่แท้จริง บางครั้งเราอาจจะคิดว่า ถ้าเรามีสิทธิเสรีภาพไปมีพระอื่นก็เป็นสิ่งที่ดี แต่การที่จะมีสิ่งอื่นหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่มากกว่าหนึ่งนั่นนะมันก็ต้องดูที่ว่า สิ่งที่เราสามารถมีได้นั้นมีจริงไหมถ้าของอะไรก็แล้วแต่มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราไม่สามารถไปมีสองหรือไม่สามารถแบ่งเป็นสองถ้ามีสองหรือแบ่งเป็นสองก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีนะและในขณะเดียวกันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถแบ่งได้มากกว่าหนึ่งหรือไม่ไม่อาจที่จะมีมากกว่าหนึ่งมีแค่หนึ่งเท่านั้น ยกตัวอย่างการมีพ่อมีแม่อย่างนี้เรามีพ่อแม่เพียงแค่หนึ่งคู่คือพ่อหนึ่งคน แม่หนึ่งคนเท่านั้นนะถ้าเรามีพ่อหรือแม่มากกว่าหนึ่งคน พ่อหรือ แม่ คนที่สองก็เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและการมีพ่อแม่มากกว่าหนึ่งคนสร้างคนวุ่นวายมากกว่าความสงบ พระเจ้าก็เช่นเดียวกัน เมื่อพระเจ้าที่แท้จริงมีองค์เดียว พระเจ้าก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เราไปมีพระอื่น ซึ่งไม่ใช่พระที่แท้จริง เป็นพระเทียมแท้นะฮะ ดังนั้นบัญญัติข้อที่หนึ่งจึงกล่าวไว้บอกว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใด ถ้าใครเชื่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์แล้วอย่ามีพระอื่นอีกอันนี้คือใจความและเหตุผลสำคัญของบัญญัติข้อที่หนึ่งบัญญัติข้อที่สอง กล่าวไว้บอกว่าอย่าทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดิน ห้ามกลับไหวหรือปรนนิบาตรูปเหล่านั้น เพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวนเห็น ให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชางเรา จนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน แต่แสดงความรับมั่นคงต่อคนที่รักเราและรักษาปัญญาของเราจนถึงนับพันชั่วอายุคนบัญญัติข้อนี้กล่าวไว้บอกว่า อย่ากลับไหว้รูปเคารพ ก็คือรูปปั้นที่ไม่มีชีวิต ไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นสิ่งที่อยู่ในฟ้าสวรรค์เบื้องบน ก็คือเป็นรูปพระเจ้าเป็นรูปทุกสวรรค์เทวดา หรือสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินเบื้องล่างก็คือ รูปคน รูปสัตว์อะไรก็แล้วแต่ หรือสิ่งที่อยู่ในน้ำใต้แผ่นดินก็คือสัตว์ชั้นต่ำ หรือสิ่งไร้ชีวิตที่เป็นวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ เอามากราบไหว้ไม่ได้นะทำไมพระเจ้าจึงห้ามไม่ให้เรากราบไหว้ลูกเคารพ บางคนอาจจะมีความคิดว่า ถ้าเรามีลูกเคารพ ที่เป็นพระเจ้าที่เป็นพระเยซู มันก็ทำให้เราละลึกถึงพระเจ้า หรือพระเยซูดีกว่าเดิมไม่ใช่หรือ คำตอบก็คือว่าพระเจ้ามีเหตุผลลึกกว่าที่เราจะเข้าใจนะฮะเรามาดูข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้แล้วเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นพระธรรมสดุดีบทที่ร้อยสามสิบห้าข้อสิบห้าถึงสิบแปดรูปเคารพของบรรดาประชาชาติเป็นเงินและทองคำเป็นผลงานของมือมนุษย์ รูปเหล่านั้นมีปากแต่พูดไม่ได้ มีตาแต่ดูไม่ได้ มีหูแต่ฟังไม่ได้ ท่านไม่มีลมหายใจในปากของรูปเหล่านั้น ผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้น ทุกคนที่วานใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน ในที่นี้บอกว่า รูปเคารพของบรรดาประชาชาติต่างๆ ที่ไม่เชื่อพระเจ้าทำจากเงินและทอง ซึ่งเป็นวัตถุที่มนุษย์ถือว่ามีค่า แต่ทำด้วยมือมนุษย์เอง และรูปเหล่านั้นมีลักษณะเหมือนสิ่งมีชีวิต มีลักษณะเหมือน คน มีมือมีป่ามีเท้าแต่สิ่งเหล่านั้นทำงานไม่ได้มีตาก็มองไม่เห็น มีหูก็ไม่ได้ยินมีมือก็ทำอะไรไม่ได้ แสดงว่ารูปเหล่านั้นไม่มีชีวิตและรูปเหล่านั้นต่างต่างกว่ามนุษย์ที่เป็นผู้สร้างดังนั้นถ้าเรากราบไหว้รูปเหล่านั้นเราก็จะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้น หมายความว่า ถ้าเราให้เกียรติหรือให้ความสำคัญกับสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งต่างกว่ามนุษย์แล้วนะ่ะ มันก็จะเป็นการจำกัดหรือลบความสามารถลบความเชื่อลบความคิดของเราให้ต่ำกว่าเก่าอินและสุดท้ายเราก็จะไปเหมือนกับรูปปั้นเหล่านั้นคือ คิดอะไรทำอะไรไม่เป็นนะดังนั้นพระเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้เราลบตัวเองให้ต่ำ นะฮะเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างเราตามฉายาของพระองค์ให้มีความสามารถในการที่จะครอบครองโลกใบนี้ เราจึงไม่ควรที่จะไปยกย่องให้เกียรติเคารพสิ่งที่ต่ำกว่าเรา หรือสิ่งที่เราสร้างมาด้วยมือของเราเอง สิ่งเหล่านั้นที่เราสร้างมาด้วยมือนะฮะควรจะเคารพตัวเราต่างหากแต่เรากลับไปให้ความเคารพกลับไหว้สิ่งเหล่านั้นที่เราสร้างด้วยมือซึ่งต่ำกว่าตัวเรานั้น อันนี้มันไม่สมเหตุสมผลพระธรรม เยเรมีบทที่ 16 ข้อที่ 20 มนุษย์จะสร้างพระไว้สำหรับตนเองได้หรือสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระ ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เขียนไว้บอกว่า การที่เราจะสร้างพระนะ้นได้หรือ ถึงแม้เราจะสร้างได้เราเรียกว่าพระ แต่สิ่งอย่างนั้นมันไม่ใช่พระ เพราะคำว่าพระหมายถึงผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีฤทธานุภาพ ผู้มีคุณธรรมความดี ซึ่งมันต้องสูงส่องกว่า มนุษย์อย่างนี้แต่รูปปั้นเหล่านั้น มันทำดีทำชั่วไม่ได้ มันไม่มีความคิด มันไม่มีปัญญาความสามารถ ดังนั้นสิ่งอย่างนั้นไม่ใช่พระ ถ้ามนุษย์สร้างมนุษย์ก็เป็นพระของสิ่งนั้นต่างหากนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นที่ต่ำกว่านี่จะยกย่องว่าเป็นพระนี่ไม่ได้ ดังนั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้เรา ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นเป็นพระเพื่อจะกลับไหว้ ในพระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่ 17 ข้อที่ 24 และ 29 เขียนไว้บอกว่า พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้น เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ได้สถิตในวิหารที่มนุษย์สร้างขึ้นข้อนี้เขียนไว้บอกว่าพระเจ้าที่เป็นเจ้าของฟ้าสวรร ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนะพระเจ้าไม่สถิตอยู่ในวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับส่วนข้อที่29 เขียนไว้บอกว่า เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นธงเงินหรือหิน ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากศิลปะและความคิดของมนุษย์ ดังนั้น เมื่อพระเจ้าไม่สถิตอยู่ในสิ่งที่เราสร้างต่อให้เราสร้างแทนพระเจ้าก็ไม่มีความหมาย สมมุติว่าเราสร้างรูปพระเยซูไว้ที่นี่นะฮะเป็นรูปที่ใหญ่โตมากนะฮะเราไม่สามารถย้ายรูปปั้นนั้นไปที่อื่นได้ แต่ถ้าเราเดินทางไปที่อื่นเราต้องการพบพระเยซูซึ่งเป็นรูปปั้นซึ่งอยู่ที่นี่เราต้องเดินทางมาหา พระเยซูไม่สามารถไปกับเราได้ ซึ่งพระเจ้าหรือพระเยซูตัวจริงมันต้องมีความสามารถมีฤทธานุภาพสามารถไปกับเราปกป้องเราทุกที่ได้ แต่ถ้าพระเยซูอยู่ได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นไปที่อื่นไม่ได้ ก็เท่ากับว่าไม่ใช่พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง แล้วถ้ารูปปั้นที่เป็นพระเยซูซึ่งเราปั้นไว้ที่นี่นะฮะอยู่ต่อมาสิบปียี่สิบปี หรือร้อยปีก็แล้วแต่ เข็นมันหักพระเยซูตัวเจน ตัวจริงจะเข็นหาดจะเข็นด้วนได้ไหมนะฮะบันทีคอหาบันทีพานเท่าไหร่พระเจ้าที่แท้จริงต้องสมบูรณ์แบบนะฮะแต่รูปปั้นที่เราสร้างมาแทนพระเจ้ามันไม่สมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นจะเอาไปแทนพระเจ้าตัวจริงไม่ได้ พระเจ้าไม่ประสงค์สงที่จะให้เรา เชื่อคิดหรือจินตนาการพระเจ้าในลักษณะนั้น ดังนั้นพระคัมภีร์ ที่เป็นบัญญัติข้อที่สองจึงเขียนไว้ชัดเจนว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราสร้างรูปเคารพมากราบไหว้ ไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นรูปของพระเจ้าหรือพระเยซูเองก็แล้วแต่ สร้างไม่ได้นะฮะดังนั้นการเชื่อพระเจ้าเราจึงต้องระลึกถึงว่ามีพระเจ้าจริงที่มีชีวิต พระเจ้าไม่ได้ตายและพระเจ้านั้นสามารถสถิตอยู่กับเราทุกคนทุกแห่งสามารถช่วยเราได้ไปกับเราทุกที่อย่างนั้นอันนี้คือใจความของบัญญัติข้อที่สอง บัญญัติข้อที่สามเขียนไว้บอกว่า ห้ามใช้พระนามพระยาเวพระเจ้าของเจ้าในทางที่ผิด เพราะผู้ที่ใช้พระนามของพระองค์ในทางที่ผิดนั้น พระยาเวจะทรงเอาโทษในที่นี้บอกว่าอย่าออกพระนามของพระเจ้าในทางที่ไม่ถูกต้องในทางที่ไม่ดี แล้วอะไรล่ะเป็นการออกพระนามในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 5 ข้อที่ 33ถึง35 ในที่นี้เขียนไว้บอกว่า อีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยิงคำซึ่งกล่าวไว้เกี่ยวคนสมัยก่อนว่า ห้ามเสียคำสัตย์สาบันคำสัตย์สาบันที่ได้ถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องรักษาไว้ให้มั่น ส่วนเราบอกพวกท่านว่า อย่าสาบันเลยไม่ว่าจะทำโดยอ้างถึงสวรรค์ เพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้า หรืออ้างถึงแผ่นดินโลกเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระองค์หรืออ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์จาพระคัมภีร์ข้อนี้พระเยซูกล่าวไว้บอกว่าอย่าสาบานโดยออกพระนามของพระเจ้าอ้างถึงพระเจ้าหรือที่ประทับของพระเจ้า เราจะสังเกตเห็นว่า เวลาที่เรามีปัญหาตกลงกันไม่ได้ เรามักจะอ้างนามพระเจ้า เพื่อสาบานนะฮะยกตัวอย่างเราทะเลาะกันแล้วหาคำตอบไม่ได้ก็บอกว่า สาบานในนามของพระเจ้า ถ้าใครทำผิดก็ขอให้พระเจ้าสับเช่งคนนั้นให้ตายซะทำได้ไหมส่วนมากมักจะคิดว่าเออ มันไม่มีคำตอบแล้วฮะมนุษย์แก้ไม่ได้ละโยงปัญหานี้ให้พระเจ้าแก้แต่การกระทำอย่างนี้เป็นการทำให้พระนามของพระเจ้าเสื่อมเสีย ทำไมถึงเสื่อมเสีย เพราะว่าถ้าเราบอกบอกว่า ถ้าใครทำผิดขอให้พระเจ้าสาปแช่งมันก็เท่ากับว่าเรากำหนดให้พระเจ้าไปสาปแช่งคนนั้น กำหนดให้พระเจ้าทำความชั่วลงโทษคนนั้น เสมือนกับว่าพระเจ้าชั่วร้ายเสมือนกับว่าพระเจ้าอยากจะลงโทษคนเหลือเกิน แล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนคนนั้น ทุกคนก็เข้าใจว่านั่นแหละพระเจ้าลงโทษทันทันที่ความจริงพระเจ้าอาจจะไม่ได้ลงโทษก็ได้ เพราะฉะนั้นการกระทำเช่นนี้เท่ากับ เราใช้นามพระเจ้าในทางที่ไม่ดีในทางที่ไม่ถูกต้อง และแทนที่ทุกคนจะมองพระเจ้าว่าเป็นพระเจ้าแห่งความรักความเมตตา เขามองพระเจ้าเป็นพระเจ้า ที่หกเขี้ยมชอบลงโทษคน เป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้แล้วชาวโลกมักจะใช้พระของเขา เพื่อปกป้องตัวเองในการทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น เวลาจะไปทำความชั่ว กลัวว่าจะเกิดปัญหา ก็บนบานต่อพระของตัวเองให้ปกป้องตัวเอง แล้วหลังจากนั้นค่อยไปทำสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการทำให้พระที่ตัวเองศรัทธาเสื่อมเสียชื่อเสียงในทางที่ดี เราไม่อาจที่จะใช้พระนามของพระเจ้าในลักษณะนี้ได้ เราจะสังเกตเห็นว่า บางครั้งนะฮะนักเรียนนักศึกษาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่แน่ใจว่าจะสอบได้ไหม สุดท้ายก็ไปบนบานต่อศาลเจ้าพ่อหลับเมืองบอกว่า ถ้าช่วยให้ตัวเองสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เดี๋ยวจะมาเปรยไกรรามถวายและสุดท้ายก็สอบเข้าได้จริงๆ จะทำอย่างไรดี มารามกลางวานก็ไม่ กล้า รอตอนกลางคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้วทุกคนหลับไปแล้วฮะเลยไกลล่อนจ้อนรามถวายแล้วเราเราได้ยิงเข่าจากนั้นซื้อพิมพ์ด้วยทีวีนะฮะ ที่เขาถ่ายภาพลักษณะนี้ออกมาให้เห็น เราจะทำอย่างนี้ให้กับพระเจ้าได้ไหมไม่ได้ ถ้าเราบนบานต่อพระเจ้าในลักษณะนี้และสุดท้ายเรามาเปลือยกายรามถวายก็เท่ากับว่าพระเจ้าชอบภาพโป๊เหลือเกิน มาเป็นภาพที่ไม่ดีต่อพระนามของพระองค์ เมื่อมีการค้ายาเสพติดนะฮะมีข่าวบอกว่ามีคนบนบานต่อพระของตัวเองเพื่อให้พ้นจากมือตำรวจนะฮะและเมื่อทางการเอาจริงเอาจังที่จะปรับปรามยาเสพติดนะฮะผู้ค้าก็เกิดความกลัวมากขึ้น สุดท้ายก็เลยต้มบนบานต่อพระที่ตัวเองศรัทธาบอกว่า ถ้าสามารถค้ายาเสพติดผิดกฎหมายได้โดยที่ตำรวจจับไม่ได้นะ จากฆ่าเอาหัวหมูมาถวายสุดท้ายก็สำเร็จตำรวจจับไม่ได้ได้เงินมามากมายซื้อหมูตัวหนึ่งฆ่าเอาหัวไปถวายหลังจากนั้นทางการเอาจริงมากขึ้น ไม่รู้จะทำอย่างไรละนะฮะหัวหมูมันไม่สัต์สีมากเพียงพอไม่มีค่ามากเพียงพอ สงสัยต้องหัววัวนะหลังจากนั้นก็บนบานบอกว่าถ้าครั้งนี้สามารถขายได้โดยที่ตำรวจจับไม่ได้นะ ะเอาวัวตัวหนึ่งมาฆ่าถวาย สุดท้ายก็สำเร็จจริงๆนะตำรวจจับไม่ได้ก็เอา วัวตัวหนึ่งมาฆ่าเอาหัวไปถวาย แล้วจากนั้นมานะ ทางการเอาจริงมากขึ้นไปอีก สงสัยหัววัวมันมีค่าหรือสัตว์สีไม่เพียงพอ จะเอาหัวอะไรดี เอาหัวคน เอาหัวมนุษย์สุดท้ายก็เลยไปเตรียมที่อยู่ในป่าลึกนะฮะ แล้วก็นามชัยขี้ยาคนหนึ่งในหมู่บ้าน เพื่อจะนามไปฆ่าถวายบอกว่า ไปที่นั่นแล้ว เดี๋ยวจะขายของผิดกฎหมายบางอย่างในป่าแล้วจะแบ่งเงินให้ แต่ชายขี้ยาคนนี้พอไปถึงที่นั่น ปรากฏว่าเห็นอุปกรณ์ต่าง ๆ เตรียมไว้พร้อมเหมือนจะทำพิธีบางอย่างเกิดความกลัวขึ้นมาก็เลยวิ่งหนีนะเขาไม่สามารถเอาชายคนนั้นจับฆ่าถวายบูชาพระของเขาได้ นะฮะและเรื่องมันเกิดยังไงต่อ ก็ไม่รู้ แต่เรื่องนี้คือเรื่องที่ได้เข่าจากกลุ่มคน ขายาเสพติดที่เขาเล่าต่อๆ กันมาว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ในสังคมทุกวันนี้นะเราจะสังเกตเห็นว่าพระที่เขาศรัทธานะฮะมันไม่มีคุณธรรมความดีเลยนะฮะแต่ปกป้องเขาในการทำความชั่ว เพราะฉะนั้น พระเจ้าในพระคัมภีร์เป็นพระเจ้าแห่งความรัก เป็นพระเจ้าแห่งความเมตตา ไม่อาจที่จะไปทำความชั่วในลักษณะนี้ได้ เราไม่อาจที่จะใช้พระนามของพระเจ้าปกป้องเราในการทำความชั่ว ถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าพระเจ้าก็ชั่วพระเจ้าไม่บริสุทธิ์ชอบธรรม เพราะฉะนั้นพระนามของพระเจ้าเอาไปใช้ในลักษณะเหล่านี้ไม่ได้นะฮะพระนามของพระเจ้าต้องใช้ในทางบริสุทธิ์ชอบธรรมเท่านั้น เวลาเราจะทำสิ่งที่ดีเราสามารถเอ่ยพระนามพระเจ้าได้ แต่เวลาเราไปทำความผิดความบาปไปทำความชั่ว อย่าเอ่ยพระนามพระเจ้า พระเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับเราในสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นพระเจ้าจึงให้บัญญัติข้อที่สามมาบอกว่า อย่าออกพระนามพระเจ้าในทางที่ไม่ดี ในทางที่ไม่ถูกต้อง เพราะว่าพระเจ้าเองดีหรือชอบธรรม บัญญัติข้อที่สี่กล่าวไว้บอกว่า จงระลึกถึงวันสบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์ จงทำงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวันแต่วันที่เจ็ดนั้น เป็นสบาโตเดชพระยาเวพระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นห้ามทำงานใด ๆ ไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า เพราะในหกวันพระยาเวทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัดเพราะฉะนั้น พระยาเวทรงอวยพรวันสบาโต และทรงต้านวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์ บัญญัติข้อนี้กล่าวไว้บอกว่า ให้ระลึกถึงวันสบาโตและ ถือเป็นวันบริสุทธิ์คำว่าวันสบาโตหมายถึงวันหยุดพักนะและในที่นี้บอกว่าให้ทำงานหกวันแต่วันที่เจ็ดให้หยุดพักหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันนะฮะวันที่เจ็ดคือวันสบาโตและ เเมื่อถึงวันสบาโตเนี่ยขอให้อยู่พัดถือวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์หมายถึงเย่ไว้ต่างหากไม่เจือปนกับเวลาปกติ เวลาปกติเราใช้ในการทำอาหารกินทำการทำงาน แต่วันสบาโตต้องถูกเย่ไว้ต่างหากเพื่อพระเจ้าเพื่อพักผ่อนนี่คือการรักษาวันสบาโตให้บริสุทธิ์ และในที่นี้กล่าวไว้บอกว่าวันสบาโตนั้นเป็นของพระเจ้า วันสบาโตนั้นเกิดขึ้นจากการทรงสร้าง ดังนั้นวันสบาโตเกี่ยวข้องกับพระเจ้าในฐานะผู้สร้าง เรา จึงต้องให้เกียรติกับพระองค์ โดย การเข้าหาพระองค์เข้านมัสการพระองค์ และลึกถึงการทรงสร้างของพระองค์ ในวันสบาโต ซึ่งเป็นวันที่เจ็ดของสัปดาห์ ทุกวันนี้ก็คือวันเสาร์และด้วยการทำตามนี้แหละ จะทำให้เราให้เกียรติแก่พระเจ้า ซึ่งเป็นพระผู้สร้าง เดี๋ยวเราจะอธิบายถึงวันสบาโตซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่4อีกทีหนึ่ง ในรายละเอียด เพราะว่าบัญญัติข้อนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากว่าหลายๆคนเกิดความสงสัยเกี่ยวกับบัญญัติข้อนี้ว่า มันมีความสำคัญอย่างไร เพราะว่ามันเป็นแค่เวลาเฉยๆแล้วทำไมพระเจ้าต้องกำหนดไว้ในบัญญัติ แสดงว่าเวลานี้มีความสำคัญ นะฮะพระเจ้าจึงกำหนดไว้ในบัญญัติ เดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีหนึ่ง หลังจากนี้ บัญญัติข้อที่หนึ่งถึงสี่ถ้าเราดูเราจะพบว่าเป็นบัญญัติเกี่ยวกับพระเจ้า ที่ต้องการให้มนุษย์ที่มีความเชื่อในพระเจ้ารักษาเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ และเราจะสังเกตเห็นว่าบัญญัติข้อที่หนึ่งที่พระเจ้าไม่ให้เรามีพระอื่น ก็เพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวเท่านั้นถ้าเรามีพระอื่นเท่ากับเรา ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างฟ้าและแผ่นดินดังนั้นการที่เราจะจงรับพระดีต่อพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างฟ้าและแผ่นดินเราจึงไม่อาจไปมีพระอื่นได้ต้องมีพระองค์องค์เดียวเท่านั้น ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้ามีองค์เดียวเท่านั้น ส่วนบัญญัติข้อที่สองกำหนดไว้ว่าไม่ให้เราสร้างรูปเคารพ ซึ่งเป็นวัตถุสิ่งของที่ไร้ชีวิตขึ้นมาแทนพระเจ้า ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้ามีชีวิต พระเจ้าไม่ตายพระเจ้ามีฤทธานุภาพแต่รูปเคารพหรือวัตถุเหล่านั้นมันเสียได้มันไม่มีอำนาจพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามองพระเจ้าเป็นสิ่งหลายชีวิตไม่มีฤทธานุภาพดังนั้นจึงกำหนดบัญญัติข้อนี้มาให้เราปฏิบัติตามเพื่อให้เราเคารพพระเจ้าที่แท้จริงที่มีชีวิตอยู่เป็นนิรันดร์เนี่ยบัญญัติข้อที่สามให้เราอ่อนนามพระเจ้าในทางที่ไม่ดี ก็เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ดีพระเจ้าบริสุทธิ์ชอบธรรมพระเจ้าไม่ประสงค์จะให้เราใช้นามของพระองค์ในทางที่ไม่ดี ดังนั้นเมื่อพระลักษณะของพระเจ้าดีมีความรัก จึงมีปัญญาข้อนี้มาเพื่อให้เราใช้นามของพระองค์ในทางที่บ่งบอกถึงพระเจ้าว่าเป็นผู้ดีเป็นผู้มีความรักเท่านั้น บัญญัติข้อที่สี่พูดถึงเรื่องวันสบาโตซึ่งเป็นวันที่พระเจ้าสร้าง บัญญัติข้อนี้ บ่งบอกให้เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง คำว่าพระเจ้าก็คือผู้มีฤทธานุภาพผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่ง ถ้าไม่ใช่ผู้ที่เป็นต้นตอหรือจุดกำเนิดของสรรพสิ่งผู้นั้นก็ไม่อาจที่จะเรียกได้ว่าเป็นพระเจ้า ดังนั้น ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วพระเจ้าได้ให้วันสบาโตไว้ เพื่อให้มนุษย์ระลึกถึงพระองค์ว่าเป็นผู้สร้างและ ทุกคนเกิดจากการสร้างของพระองค์ ดังนั้นบัญญัติข้อนี้จึงบ่งบอกถึงพระลักษณะของพระเจ้าว่าเป็นผู้สร้าง บัญญัติทั้งสี่ข้อนี้เกี่ยวข้องกับพระลักษณะของพระเจ้า และการรักษาบัญญัติเหล่านี้ก็เป็นการจงรับพระดีต่อพระเจ้าที่เป็นผู้สร้าง ส่วนบัญญัติข้อที่ห้าถึงสิบกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน บัญญัติข้อที่ห้า กล่าวไว้บอกว่าจงให้เกียรติเกบิดามันดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดิน ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า ในที่นี้บอกว่าให้เราให้เกียรติแก่บิดามารดาหรือพ่อแม่ของเรา และการให้เกียรติแก่บิดามารดาหรือพ่อแม่นั้นจะทำให้เรามีอายุยืนยาวการให้เกียรติแก่พ่อแม่จะทำให้เรามีอายุยืนยาวได้อย่างไร เราจะสังเกตเห็นว่า ธรรมชาติของมนุษย์ก็คือไม่มีใครเกิดมาแล้วจะช่วยตัวเอง อยู่รอดปลอดภัยด้วยตัวลำพันตัวเองตั้งแต่เกิดทุกคนต้องอาศัยพ่อแม่เลี้ยงหลายปีเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าประสงค์ที่จะให้มนุษย์เรียนรู้จากกัน ให้ลูกเรียนรู้จากพ่อแม่ และมีความสัมพันธ์ที่ดีที่แน่นแฟ้นมากเพียงพอแล้ว หลังจากนั้นลูกจึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่ไปมีครอบครัวของตัวเองได้ ดังนั้นถ้าลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ลูกจะใช้ชีวิตตามใจ และเมื่อลูกไม่ให้เกียรติเก่พ่อแม่ ใช้ชีวิตตามใจ มันก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนชั่วและเสียชีวิตได้ง่าย ในปัจจุบันนี้เราเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ทั่วโลกก็คือความเจริญทำให้คนที่อยากจะใช้ชีวิตตามใจ โดยไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะ เสียชีวิตก่อนพ่อแม่ โดยเฉพาะผู้ชายในวัยหนุ่มนะเสียชีวิต เยอะมากนะทั้งหมดก็เกิดจากการไม่ให้เกียรติแก่พ่อแม่ ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เท่านั้น ถ้าลูกทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่ ลูกมันต้องเสียชีวิตหลังพ่อแม่นะดังนั้นบัญญัติข้อนี้ก็เป็นบัญญัติข้อหนึ่งที่พูดถึงพระพรและบัญญัติข้อนี้พูดถึงความสัมพันธ์กับคนที่ใกล้ชิดที่สุด ก็คือ พ่อกับแม่ บัญญัติข้อที่หกกล่าวไว้บอกว่า ห้ามฆ่าคนนะเป็นข้อความที่สั้นมาก บัญญัติข้อนี้คล้ายๆกับกฎหมายของบ้านเมืองแล้วก็สิ่งและธรรมของศาสนาอื่นๆเหมือนกัน แต่มันมีความแตกต่างนิดหนึ่งตรงที่ว่าสิ่งและธรรมในศาสนาอื่นมักจะพูดถึงการห้ามฆ่าสัตว์ด้วย ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ แต่บัญญัติข้อนี้กล่าวไว้ว่าห้ามฆ่าคนเฉยๆนะบัญญัติแบบไหนหนักกว่า ส่วนมากมักจะมองว่าเออห้ามฆ่าคนนี่หนักกว่านะความจริงแล้วไม่ใช่ครับ ห้ามฆ่าคนนี้เป็นบัญญัติที่สมเหตุสมผลและปฏิบัติได้ แต่ห้ามฆ่าสัตว์นี่เป็นสิ่งที่หนักและยากทำไมจึงเป็นเช่นนี้เพราะถ้าห้ามฆ่าสัตว์เนี่ย ยุงตัวหนึ่งกัดเราเราตบตาย ก็เท่ากับเราฆ่าสัตว์เรียบร้อยแล้วทำบาปเรียบร้อยแล้ว แต่ในที่นี้กล่าวไว้ว่าห้ามฆ่าคนนะหมายถึงเราห้ามฆ่าคนที่เป็นคนเป็นมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น ส่วนสัตว์ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องฆ่าฆ่าไปก็ไม่ถือเป็นเรื่องเลวร้ายนะยกเว้นเราฆ่าด้วยอารมณ์ที่ไม่ดี อันนั้นแหละถึงจะเรียกได้ว่าเป็นความผิดความบาปหรือความชั่วได้นะในพระธรรม ปฐมกรรมบทที่หนึ่งข้อยี่สิบหกกล่าวไว้บอกว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาตามฉายาของพระองค์ แล้วในปฐมกรรมบทที่เก้าข้อที่หกได้กล่าวไว้ว่าหลังจากน้ำท่วมโลกมนุษย์จำเป็นต้องกินเนื้อสัตว์พระเจ้ากล่าวไว้บอกว่าจะฆ่าสัตว์กินก็ได้ แต่อยากฆ่ามนุษย์เพราะมนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้า สะท้อนให้เห็นว่าสาเหตุที่พระเจ้า เขียนบัญญัติข้อนี้ว่าห้ามฆ่าคนก็เพราะว่า คนเป็นฉายาของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการสงวนไว้ ถ้าเราฆ่าเขาเขาไม่มีโอกาสคิด ตัดสินใจว่าเขาจะดีหรือชั่ว จะเชื่อพระเจ้าหรือไม่ เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะขึ้นสวรรค์ ดังนั้นพระเจ้าต้องการสงวนคนไว้นะฮะให้คนมีชีวิตเพื่อเขาจะได้ตัดสินใจว่าเขาจะเป็นอย่างไร จะดีหรือจะชั่ว เขามีอิสรภาพ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีบัญญัติข้อนี้เพื่อสงวนชีวิตของคนไว้ บัญญัติข้อที่เจ็ดเขียนไว้บอกว่า ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาความหมายของบัญญัติข้อนี้ก็คือ อย่าไปผิดประเวณีกับคนที่ไม่ใช่คู่ชีวิต คู่สมรสของตัวเองนะเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะมีครอบครัวมีคู่ชีวิตนะเพราะฉะนั้นการร่วมประเวณีไม่ถือเป็นเรื่องที่ผิด แต่การล่วงประเวณีก็คือ การมีชู้กับคนที่ไม่ใช่คู่ชีวิต อันนั้นเป็นสิ่งที่ผิด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ เพราะเหตุใดจึงมีบัญญัติข้อนี้ ถ้าเราดูในปฐมกาลบทที่สองข้อที่สิบแปดพระเจ้ากล่าวไว้ว่าไม่สมควรที่ชายคนนี้จะอยู่คนเดียว เราจะสร้างคู่อุปทานที่สมกับเขาขึ้น และบทที่สองข้อที่ 24 ได้กล่าวไว้ว่าผู้ชายจะจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน แสดงว่าพระเจ้ากำหนดมาให้หญิงชายแต่งงานมีครอบครัวและเป็นหนึ่งเดียวไม่อาจที่จะเย่ออกจากการอีกแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ พระเจ้าจึงให้บัญญัติข้อนี้มาเพื่อรักษา ความสัมพันธ์อันดีของคู่ชีวิตให้คงอยู่ตลอดไป และการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสามีภรรยาก็คือต้องไม่มีชู้ต้องไม่ล่วงประเวณีกับบุคคลภายนอก อันนี้คือใจความสำคัญและคุณค่าหรือความสำคัญเกี่ยวกับบัญญัติข้อนี้นะถ้าเรารักษาบัญญัติข้อนี้ได้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้นอกจาก บัญญัติข้อนี้จะมีประโยชน์ต่อ การมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วยังช่วยป้องกันการติดเชื้อ เพราะว่าคนปัจจุบันนี้เชื้อโรค HIV แพร่ไปทั่วโลก คนที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ชีวิตของตัวเอง และไปมีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก สุดท้ายก็ติดเชื้อและเสียชีวิตได้ง่าย ๆ บัญญัติข้อที่ 8 เขียนไว้บอกว่า ห้ามลักขโมย หรือห้ามลักทรัพย์นะฮะ ทำไมพระเจ้าจึงเขียนบัญญัติข้อนี้ เพราะว่ามนุษย์เกิดมาจำเป็นต้องมีทรัพย์สินในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่26 ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อครอบครองสรรพสิ่ง และถ้าเราอ่านในปฐมกาลสองบทแรกเราจะพบว่าพระเจ้าได้ให้สรรพสิ่งในโลกใบนี้ให้มนุษย์ใช้ในการดำรงชีวิต ดังนั้นมนุษย์จำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ ถ้า สิ่งสิ่งนั้นเป็นของคนอื่นแล้วเราเอามาเป็นของเราเองสุดท้ายมันก็จะเกิดปัญหาตามมา เขาขาดสิ่งเหล่านั้นไปเขาก็ดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ และเมื่อเราเอามาสุดท้ายมันก็จะเกิดการทะเลาะเบาแวงเกิดปัญหาตามมา ดังนั้นพระเจ้าต้องการสงวนทรัพย์สินที่สำคัญของแต่ละคนไว้ให้แต่ละคนใช้ จึงมีบัญญัติข้อนี้มาเพื่อให้เราทั้งหลายรู้ว่าทรัพย์มนุษย์มีสิทธิอำนาจเหนือทรัพย์สินของตัวเอง พระเจ้าให้สิทธิตรงนี้ให้ และให้แต่ละคนครอบครองทรัพย์สินของตัวเอง ไม่ต้องไปขโมยของของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง บัญญัติข้อที่เก้ากล่าวไว้บอกว่า อย่าเป็นพยานเท็จนะห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน หมายความว่าห้ามพูดโกหกเพื่อใส่ร้ายคนอื่นนะฮะการโกหกนี้ดูเป็นข้อความธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่หนักเพราะว่า ในการโกหกนั้นถ้าเราโกหกแล้วเราจะต้องโกหกไปทั้งชีวิต ยกตัวอย่างเราทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ผิด แล้วเราโกหกว่าไม่ได้ทำหรือไม่ผิดในอนาคตเมื่อเรามาพูดถึงสิ่งนั้นเราก็ต้องโกหกซ้ำเพื่อชี้ให้เห็นว่ามันไม่ผิดหรือเราไม่ได้ทำ เรื่องแบบนี้ถ้าโกหกแล้วต้องโกหกไปจนตาย ถ้าโกหกแล้วสวรวค์หนึ่งเปิดเผย ก็เท่ากับว่าเราโกหกเราเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีดังนั้นการโกหกอาจจะดูเป็นข้อความธรรมดา แต่เป็นภาระหนักที่เราต้องแบกทั้งชีวิตปล่อยทิ้งไม่ได้ ความชั่วลักษณะนี้เป็นบาปที่จะติดตัวไปจนตาย ดังนั้นบัญญัติข้อนี้จึงเขียนกำหนดไว้เพื่อให้เราไม่ต้องพูดสิ่งที่เป็นเท็จที่ไม่ถูกต้อง ที่กระทบหรือเป็นอันตรายต่อคนอื่น สิ่งเหล่านี้ไม่ควรที่จะพูดนะข้อที่สิบเขียนไว้บอกว่า ห้ามโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน ห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือท่าทาสีของเขา หรือโคลาของเขา หรือสิ่งสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน ในที่นี้บอกว่า อย่าโลภของทุกอย่างที่เป็นของของคนอื่น และในที่นี้ระบุบางสิ่งบางอย่างมา ไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิต หรือทรัพย์สินของเขา เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราโลภก็คือมีใจอยากจะได้เนี่ยแม้เราจะยังไม่ได้ทำความผิด แต่ความโลภนั้นก็เป็นเหตุให้เราไปทำความผิดได้ ยกตัวอย่างเราโลภคู่ชีวิตเขาสุดท้ายก็นาไปสู่การผิดประเวณีมีชู้เราโลภทรัพย์สินของเขา สุดท้ายก็นาไปสู่การขโมยเโกงเราโลภมันเป็นเพียงแค่ความคิด แต่ความคิดนี้มันก็เป็นเหตุของการกระทำได้ ดังนั้น การโลภการห้ามโลภตรงนี้นะฮะจึงเป็นการปกป้องความนึกคิดภายใน ซึ่งเป็นต้นตอของความผิดความบาปทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือใจความของบัญญัติสิประการ ซึ่งห้าข้อหลังนี้ให้มาเพื่อให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และอันนี้คือใจความของบัญญัติสิประการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเราในยุคปัจจุบันนี้ ในพระธรรมสุภาษิตบทที่19 ข้อที่ 16เขียนไว้บอกว่า คนที่รักษาพระบัญญัติย่อมรักษาชีวิตของตน คนที่ดูหมิ่นทางแห่ง พระบัญญัติก็จะตาย ข้อความนี้สมัยก่อนผมอ่านแล้วผมเข้าใจว่าโอ้พระเจ้านี่เข้มงวดนะนะใครไม่รักษาบัญญัตินี่ตายเลยแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะฮะนะ เหตุผลที่พระเจ้าเขียนตรงนี้บอกว่า ใครที่รักษาบัญญัติก็รักษาชีวิตเนื่องจากว่าบัญญัติเป็นกฎเกณฑ์ของชีวิต ใครก็แล้วแต่ที่รักษาบัญญัติคนนั้นก็รักษาชีวิตของตัวเอง การที่เราไม่รักษาบัญญัติ พระเจ้าไม่ได้ทำให้เราตายหรอกแต่เราเข้าไปสู่วิถีแห่งความตาย และอาจจะทำให้เราตายได้ง่าย ๆ ดังนั้นถ้าเราต้องการมีชีวิตยืนยาวมีชีวิตที่ดีเราจำเป็นต้องมีบัญญัติคำสอน และหลายคนสอนบอกว่าบัญญัติเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นแล้ว เราจะสังเกตเห็นว่า ในบ้านเมืองนี้จำเป็นต้องมีกฎหมายถ้าไม่มีกฎหมายเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ ประเทศไหนที่กำบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งประเทศนั้นก็มีปัญหา ไม่มีความมั่นคง ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นกฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญ และเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อคนเพิ่มมากขึ้น วัตถุเจริญมากยิ่งขึ้น การตรากฎหมายให้ละเอียดมากขึ้น ก็มีความจำเป็น เพราะว่ากฎหมายที่ไม่ละเอียดไม่อาจที่จะใช้ในสังคมที่มีความเจริญได้ ดังนั้นเมื่อมนุษย์มีความเจริญมากยิ่งขึ้นกฎหมายก็ต้องมีความถี่มีความละเอียดมากขึ้น อย่างนี้มันจึงจะถูกต้องนะดังนั้นเราไม่อาจที่จะบอกได้ว่า เมื่อโลกเจริญมากขึ้นแล้ว เราไม่ต้องการบัญญัติ อันนี้ไม่ถูกต้องนะบัญญัติยังเป็นสิ่งที่จำเป็น และในทุกวันนี้เราจะสังเกตเห็นว่า ชีวิตของคนที่ไม่มีกฎเกณฑ์บัญญัติของพระเจ้า ไม่รักษากฎศีลธรรมของบ้านเมืองนะฮะขับรถไม่รักษากฎจราจรก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะฮะใช้ชีวิตโดยไม่รักษากฎเกณฑ์ของศีลธรรมนะฮะก็ประสบปัญหาได้ง่าย ๆ ดังนั้นบัญญัติเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและบัญญัติเหล่านี้คือกฎเกณฑ์ของชีวิตหนึ่งโครินธ์ บทที่ 7 ข้อที่ 19 เขียนไว้บอกว่าการเข้าสุนัตหรือไม่นั้นไม่สำคัญอะไร แต่การถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านั้นสำคัญ พิธีในทางศาสนาเหมือนพิธีสุนัตมันอาจจะไม่ได้สำคัญอะไรมาก แต่การรักษาบัญญัตินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ ถ้าเราเข้าไปในโบสถ์เราไปทำพิธีแต่เราไม่รักษาบัญญัติ เราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่ถึงแม้เราจะไม่ได้ไปทำพิธีแต่ถ้าเราเรารักษาบัญญัติเหล่านี้เราดำเนินชีวิตตามบัญญัติเหล่านี้ เราจะอยู่รอบปลอดภัยได้มากกว่า เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงพระเจ้าการที่จะเข้าถึงมาตรฐานของชีวิตที่ดีก็คือการรักษาบัญญัติ เหล่านี้โดยเฉพาะบัญญัติสิประการซึ่งเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตตรงนี้ ถ้าเรารักษาได้ เราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอันนี้คือโกรธที่เป็นพื้นฐานของชีวิตขอให้เรารักษา พื่อความสุขความเจริญชีวิตของเราทั้งในโลกปัจจุบัน แล้วอนาคตขอบเจ้าไว้พรครับ